วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเกนกลับมาที่บ้านเกิดตัวเองนะ มาจะพาไปให้ดูนะคะ ไปดูกันเลยนี่นะคะ อันนั้นจะเป็นใบชูรสนะคะนี่อันนี้เป็นใบอะไรไม่รู้ส่วนต้นนี้มันมันมันเป็นถ้ามันออกลูกมันจะเอาย้อมเสื้อได้นะคะนี่ต้นกล้วย อันนี้ต้นใบมะกรูด นี่มะม่วงหามะนาวหงเราค่ะ สวยเลย นี่ตาคงตาไคร้นะคะ ก็มีนี่อยู่นะนี่ต้นมะกรูดนะคะ ส่วนอันนั้นจะเป็นต้นขนุนนะคะ สวยไหมถ้วยเราจะไปเอ่ม ไปเก็บมะม่วงหามะนาวหอมมาทำของกินกันนะคะก้าสวัสดีคุณผู้ชมหน่อย สวัสดีครับ มดมดกัดนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเลยนะคะ นี่ ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยโดนมดกัดเหมือนกันเนี่ย ได้ห้าลูกนะคะทุกคน ไปดูกัน ต้องเอาแช่น้ำเกลือนะคะเดี๋ยวไปเอาเกลือกัน นี่จะเป็นถุงเกลือนะคะ นี่เกลือแบบเต็มมือใส่ลงไป อันนี้จะเป็นองุ่นนะคะเฮ้ยไม่ใช่องุ่น เงาะแช่ไว้นะคะ หลังจากนี้นะคะก็เอาน้องไปหั่นนะคะ โอเค ได้แล้วเราก็จะเอาไปคลุกเกลือแล้วก็ล้างอีกรอบนะคะ แล้วเราก็จะเอาไปใส่เกลือนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ เดินเดินเดินก็จะใส่นิดเดียวนะ เดี๋ยวเป็นโรคไตคอยหยิบกันนะ แล้วก็คลุกนะคะ อร่อยค่ะว้าเปียวสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เก็ตด้วยนะคะ จะถ่ายคลิปเป็นเด็กอีสานนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายพี่จ้าวันนี้ก็นะคะวันนี้เก็ตจะทำคลิปเกี่ยวกับอีสานนะคะ โอเคจะเริ่มกันเลยค่ะ อันแรกก่อนนะคะ ใบบักขาม ห้าสิบ เริ่มบอกภาษาอีสานเลยเด้อนี่อันนี้เป็นใบบักกูดมีรังหนูนำนี่ หัวสิไข่สิเป็นภาษาอีสานเด้อค่ะ เนี่ยหมกม่วงหาวมะนาวหูเด้อสีกินบอกหมกดำดำให้เปิงเด้อนี่มันอยู่ในกลุ่มเนี่ย แต่มันหมดสีนี่เดี๋ยวแล้วดูสีดำมันก่อสีแสบเลยโอ้เดี๋ยวห้าสิเอาไปให้หลางก่อน เฮ้ยทำตัวกี่เลี้ยว ท่ายังหูเด้อคอยเกิดอยู่ภาคอีสานสีสเกดมูหา ตำบลพายุอำเภอพายุเออเอานะนี่ ดำเลยอะอโอ้ขึ้นหลอฮหงเปรี้ยวฮะ นี่บีบเป็นเลือดเลยเลยอาไรเปลี้ยวมือข่อยแดงเลย อันนี้เขาสีเอิญว่าอูนางมันกับสีสบายสบายเลย นอนเล่นได้เลยด้ยหนีเดี๋ยวข่อยสีผ้าไปขี่จักรยานเลย ที่อยู่ในเฮือนนี่ล่ะเพราะว่าเฮากับโตพึ่งมาจากถีเสียงเด้อแต่ว่าบดแด้เป็นโควิดไดอย่าว่าเป็นโควิดเด้อโอเค ถ้าไปสูบลมย่างรถก่อนแป๊บหนึ่ง ไปไปเอาเครื่องกันในนัดในเพราะเอิญว่าเครื่องสูบลม ตามาแล้วทุกคนกันสุกย่างรถสี่เปิดย่างรถก่อนย่านมา มา มาถอยรถ ถอยรถ เอออุ้ย อุ้ยรถสีลมโอ้คิปนี้ก็ไลค์ก็แซ่บก็ซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยบ๊ายบาย